สำหรับหัวข้อถัดไปจะเป็นหัวข้อที่จะมาพูดถึงในเรื่องของเทคนิค การแต่งหน้าทำผมที่เหมาะสมสำหรับการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานนะครับ ในวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งนะครับ คุณขุนดีล้ำสุขนะครับ สวัสดีครับ วันนี้นะครับ เราจะมาแนะนำวิธีการแต่งหน้าสำหรับการไปสมัครงานหรือไปสัมภาษณ์งานนะครับ How to make up for job interview นะครับ ก่อนอื่นนะครับ เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่จะไปสัมภาษณ์งาน หรือว่าไปสมัครงานนะครับ เราจะต้องมีความน่าเชื่อถือนะครับ การแต่งหน้าก็จะต้องมีความสุภาพเรียบร้อยนะครับ แต่ก็ไม่ทิ้งความสดใสของใบหน้านะครับ โดยเราจะใช้แก้มแล้วก็ปากเนี่ยเป็นจุดที่ให้ความสดใสนะครับ ส่วนคิ้วตาจมูกนะครับ เราจะ คงความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับ อย่างเช่นตัวอย่างนะครับ ซึ่งลุคนี้นะครับก็จะเป็นลุคที่เราจะแต่งกันในวันนี้นะครับ ไปดูกันเลยครับ อย่างแรกนะครับก็คือพรายเมอร์นะครับไว้สำหรับทำให้รูขุมขนเนี่ยดูตื้นขึ้นแล้วก็ควบคุมความมันนะครับ ตัวถัดมานะครับรองพื้นนะครับจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแต่สีจะต้องใกล้เคียงกับผิวสีของเรานะครับแป้งฝุ่นนะครับ loose setting powder นะครับจะเป็นแป้งฝุ่นนะครับหรือแป้งฝุ่นอัดแข็งก็ได้ หรือบางคนจะใช้แป้งพับที่เป็นแป้งผสมรองพื้นก็ได้ แล้วแต่ความถนัดและก็ความสะดวก ต่อมานะครับดินสอเขียนคิ้วนะครับแนะนำว่าให้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับเพราะว่าผิวเอเชียเนี่ยจะเข้ากับขนคิ้วที่เป็นสีน้ำตาล ต่อมานะครับอายแชโดว์นะครับแนะนำให้เป็นสีน้ำตาลนะครับหรือว่าโทนสีเอิร์ธโทนนะครับที่มีความตุ่มของสีนะครับให้ดูธรรมชาตินะครับอายไลเนอร์นะครับจะใช้เป็นเจลหรือเป็นชนิดน้ำก็ได้นะครับขึ้นอยู่ตามความสะดวกนะครับหรือจะใช้เป็นอายแชโดว์สีเข้มก็ได้เหมือนกัน ที่ดัดขนตานะครับก็ไว้ดัดขนตานะครับรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับต่อมานะครับเชดดิ้งหรือไฮไลท์นะครับใช้ในการเพิ่มมิติให้กับใบหน้า ครับถัดมานะครับเป็น blush on นะครับแนะนำให้เป็นสีที่เป็นสีอ่อนๆนะครับจะเป็นสีพีชนะครับหรือว่าสีชมพูสีส้มก็ได้ ต่อมานะครับลิปสติกนะครับสีนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบ แต่ว่าจะต้องเป็นสีที่มีความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่ซีดหรือว่าจัดจนเกินไป น้ำแร่นะครับรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับใบหน้าของเราหลังจากการแต่งหน้านะครับแปรงแต่งหน้านะครับขนาดต่างๆ ครับอันนี้ขึ้นอยู่ตามความสะดวกนะครับ ใครมีแบบไหนหรือว่าชอบใช้แบบไหนก็เลือกใช้ได้ตามความต้องการนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใช้ไพรเมอร์นะครับ ลงบริเวณ T zone นะครับหรือถ้าใครที่หน้าไม่ค่อยมันนะครับ ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็จะเป็นการรองพื้นนะครับ ก็เลือกสีที่ใกล้เคียงกับผิวเรามากที่สุดนะครับ ก็แตะนะครับจุด ต่างๆ นะครับบนใบหน้านะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ฟองน้ำหรือว่าใช้มือหรือว่าใช้แปรงนะครับในการเกลี่ยก็ได้นะครับ เราจะรองพื้นไม่หนามากนะครับ ฟองน้ำนี้เราจะชุบน้ำนะครับ ให้หมาดๆ แล้วก็ใช้เกลี่ยนะครับ มันจะทำให้รองพื้นเนี่ยซึมเข้าผิวได้ง่ายแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปนะครับ อย่าลืมนะครับต้องตั้งสติเวลาแต่งหน้าเพื่อไปสัมภาษณ์งานอย่างนี้นะครับเราจะต้องควบคุมให้มันไม่หนาจนเกินไปนะครับเพราะลุคที่เราตั้งใจจะทำก็คือเป็นลุคที่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูสดใสน่าเชื่อถือนะครับ อันนี้เป็นการลบนะครับออรอยหมองคล้ำใต้ดวงตานะครับ การที่เราจะไปสัมภาษณ์งานนะครับ เราก็ต้องมีความสดใสนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นคนที่ใต้ตาค่อนข้างคล้ำนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับก็แนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์นะครับเป็นตัวช่วยนะครับ แต้มลงไปตามจุดต่างๆนะครับอาจจะรอยด่างดำต่างๆนะครับใต้ตาของเราก็จะดูสว่างขึ้น ถัดมานะครับก็ใช้แป้งฝุ่นนะครับ จะเป็นแป้งฝุ่นธรรมดาหรือว่าเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งก็ได้นะครับ แล้วก็แนะนำอย่างหนึ่งนะครับว่าแต่งหน้าสำหรับการไปสัมภาษณ์งานอย่างนี้นะครับถ้าหลีกเลี่ยงนะครับ แป้งผสมรองพื้นที่เป็นแป้งพับหนาๆนะครับหลีกเลี่ยงได้ก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับ เพราะว่ามันจะทำให้ผิวของเราเนี่ยดูหนาจนเกินไปนะครับแล้วก็ใช้แปรงนะครับแตะบนใบหน้าเบาๆนะครับ เพื่อที่จะให้รองพื้นเนี่ยเซ็ตตัวนะครับ สีของแป้งฝุ่นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ใช้สีที่เป็นสีทานซูเซนนะครับ ก็คือสีโปร่งใสนะครับ เสร็จแล้วนะครับสังเกตนะครับหน้านะครับก็จะมีความเเรียบเนียนนะครับกว่าก่อนที่เราลงรองพื้นไปนะครับ ต่อมานะครับเขียนคิ้ววิธีการเขียนคิ้วนะครับก็คือเน้นนะครับให้คิ้วนะครับมีความเป็นธรรมชาตินะครับโดยใช้โครงคิ้วเดิมนะครับโดยการค่อยๆแตะนะครับเบาๆนะครับจากหัวคิ้วนะครับไล่ออกไปถึงหางคิ้วนะครับ เสร็จแล้วนะครับใช้ปลายอีกด้านหนึ่งนะครับเกลี่ยนะครับไม่ต้องเข้มมากนะครับพอประมาณ ร็จแล้วก็ใช้ปลายด้านหนึ่งทำเหมือนกันนะครับ ก็คือเกลี่ยให้ดินสอที่เราลงไปเมื่อกี้เนี่ยกระจายตัวนะครับทั่วคิ้วนะครับแล้วก็ใช้นะครับคัตเติ้ลบัตนะครับ ในการเกลี่ยหัวคิ้วนะครับ ไม่ให้หัวคิ้วแข็งจนเกินไป ใช้มัสคาร่าคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะครับ เพื่อเป็นการเซตคิ้วนะครับ ให้คิ้วเนี่ยเรียงเส้นสวยงามนะครับ ไม่จับเป็นก้อนนะครับ ไม่แนะนำให้ใช้ดินสอเขียนคิ้วสีดำ หรือว่ามัสคาร่าคิ้วสีดำนะครับ เพราะว่ามันจะทำให้คิ้วของเราเนี่ยยิ่งดูเข้มไป หลังจากเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะมาาแต่งดวงตากันโดยใช้อายแชโดว์นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับสีที่จะใช้เนี่ยก็จะต้องเป็นสีที่มีความเป็นธรรมชาตินะครับเราจะใช้โทนสีออกน้ำตาลนะครับออกน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะครับขั้นแรกนะครับใช้สีอ่อน นะครับสีอ่อนตรงหัวตานะครับด้านในนะครับ ใช้สีน้ำตาลนะครับน้ำตาลกลางนะครับ บริเวณกลางตานะครับ เกลี่ยนะครับให้ทั่วนะครับให้ต่อเนื่องจากหัวตาที่เราได้ลงไว้เกลี่ยนะครับให้อายแชโดว์เนี่ยกระจายตัว เขียนขอบตาล่างนะครับ โดยใช้สีน้ำตาลกลางเนี่ยเป็นตัวแรกนะครับในการทาขอบตาล่างนะครับสีน้ำตาลกลางนะครับทาให้ทั่วบริเวณนะครับ แล้วก็เว้นตรงหัวตาล่างไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะใช้สีสว่างกว่านี้นะครับในการทาหัวตานะครับแล้วก็ใช้สีอ่อนนะครับอาจจะเป็นสีเดียวกับหัวตาด้านบนนะครับ ที่เราทาไปแล้ว บริเวณหัวตาด้านล่าง ใช้สีเข้ม บริเวณหางตาด้านล่างนะครับ ให้ระบายแค่หนึ่งในสี่ส่วนนะครับของขอบตานะครับ พื่อที่จะไม่ให้ตาดูดุจนเกินไป เสร็จแล้วนะครับเราจะใช้อายแชโดว์นะครับอาจจะใช้อายแชโดว์สีดำเข้ม หรือว่าใช้อายไลเนอร์นะครับน้ำสีดำก็ได้นะครับขึ้นอยู่ตามความชอบนะครับแต่โดยส่วนตัวนะครับคิดว่าลุคสำหรับการไปสัมภาษณ์งานเนี้ยควรจะใช้อายแชโดว์สีดำเข้มนะครับแทนอายไลเนอร์ที่เป็นน้ำนะครับเพราะว่าอายไลเนอร์ที่เป็นน้ำเนี่ยถ้าทาเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสีดำเข้มแล้วก็สะท้อนแสงนะครับทำให้ตาของเราดูดุแล้วก็ ไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับระบายสีดำนะครับ ขอบตาด้านบนนะครับ เพื่อความคมชัดของดวงตา แล้วก็เวลาเขียนอายไลเนอร์นะครับไม่แนะนำให้วิงหางตาออกไปเยอะนะครับ เพราะว่าจะทำให้ตาของเราดูดุนะครับ ถัดมานะครับเราจะใช้นะครับเชดดิ้งนะครับสีน้ำตาลนะครับในการเพิ่มสันจมูกนะครับนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเราลงเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้ดูไม่ธรรมชาตินะครับแค่นิดเดียวตั้งแต่ตรงหัวคิ้วนะครับลงมาปลายจมูก ไฮไลท์นะครับไฮไลท์เนี่ยใช้นิดเดียวมากจริงๆนะครับเพราะว่า ไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เยอะไปนะครับผิวของเราเนี่ยก็จะดูมันจนเกินไปนะครับใช้ใช้แค่นิดเดียวนะครับใช้แค่นิดเดียวแตะที่ปลายแปรงนะครับแล้วก็แตะตรงทีโซนนะฮะหลักการก็คือส่วนที่ต้องการให้สะท้อนแสงนะครับหรือว่าเป็นจุดนูนของใบหน้าเนี่ยก็จะใช้สีไฮไลท์นะครับส่วนจุดไหนที่ต้องการให้ดูลึกดูมีมิตินะครับก็ใช้สีเชดดิ้งนะครับก็คือสีน้ำตาลเข้ม ดดิ้งนิดเดียวนะครับแล้วก็ทาตรงบริเวณนะครับใต้หนกแก้มนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้บัชออนนะครับสีที่ใช้เนี่ยแนะนำให้เป็นสีนะครับที่ไม่อ่อนหรือว่าเข้มจนเกินไปนะครับ จะทำให้หน้าของเราดูน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็ไม่ฉูดฉาดนะครับ สีที่แนะนำนะครับ ก็แนะนำให้เป็นสีส้มนะครับพีชนะครับหรือว่าสีชมพูนะครับ ทาตรงบริเวณแก้มนะครับไล่ลงมานะครับ เสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทาลิปนะครับ เราจะดัดขนตากันก่อนนะครับด้วยที่ดัดขนตานะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขนาดติดขนตาปลอมนะครับเพราะว่าลุกที่เราต้องอไปสัมภาษณ์งานเนี่ยขนตาปลอมเนี่ยไม่จำเป็นนะครับแต่ถ้าใครอยากติดนะครับก็แนะนำให้เป็นรุ่นที่เป็นขนตาบางๆหน่อย ดัดดัดย้ำตรงปลายขนตานะครับขึ้นไปนะครับ แล้วก็ใช้นะครับมัสคาร่านะครับในการปัด เราจะใช้สีชมพูพีชนะครับ ในการทาลิปสติกนะครับ ซึ่งเป็นสีที่ไม่ฉูดฉาดมากนะครับ แล้วก็แนะนำนะครับให้เป็นลิปสติกที่เนื้อไม่แมตจนเกินไปนะครับหมากของเราจะได้ดูชุ่มชื่น ถ้าเราแต่งเองนะครับทาลิปสติกเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แปรงก็ได้นะครับ ก็ใช้ทาจากแท่งลิปสติกโดยตรงเลยก็ได้โอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับลุคที่ได้นะครับก็จะเป็นลุคที่ คงความธรรมชาติของใบหน้าไว้นะครับ แล้วก็มีความสดใสนะครับที่ไม่ฉูดฉาดจนเกินไปนะครับ สังเกตนะครับในส่วนของปากแล้วแก้มเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราเน้นนะครับให้มีสีนะครับ แต่ว่าส่วนของตาแล้วก็คิ้วจมูกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่คงความเป็นธรรมชาติไว้นะครับ และในส่วนของผมนะครับก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับจะเก็บรวบไปข้างหลังนะครับเป็นหางม้านะครับ หรือจะถักเปียก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบงานที่เราไปสัมภาษณ์นะครับ และนี่นะครับก็คือลุคสำหรับการไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปสมัครงานนะครับ ก็จะเป็นลุคที่สุภาพเรียบร้อยนะครับ แล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับ